อืมฉันว่ามันมีบางอย่างแปลกๆ อะไรแปลก ความรู้สึกมันเหมือนกับว่าจู่ๆก็จำช่วงเวลาก่อนหน้านี้ไม่ได้อะ อารมณ์ประมาณจู่ๆก็ลืมว่าจะทำอะไรปะไม่ใช่ไม่ใช่ อะไรแบบนั้นมันจะเกิดแค่ช่วงเวลาก่อนหน้าสั้น ๆ แต่อันนี้มันเหมือนกับว่าฉันลืมเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆ เลยอะคือฉันไม่รู้ว่าฉันหายไปไหนมานานมาก หายแบบหายไปเลยอะแล้วจู่ๆก็ มาโผล่ตรงเนี้ยเหมือนเพิ่งมาจำความได้อีกทีอะแล้วความทรงจำสุดท้ายคืออะไร อืมเหมือนฉันจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับปีใหม่สักอย่างอะโอ้แสดงว่านายจำความไม่ได้ไปตั้ง 6 เดือนเลยนะเนี่ยจริงด้วยทำไงดีอะทำไงอะไร เอ้ามันไม่น่ากลัวหรือไงกับการที่จำไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างตั้ง6เดือนอะก็น่ากลัวแหละ แต่ทำไงที่ว่านี่คือประมาณไหนนะก็ ตามหาความจริงมั้งความจริงที่ว่าว่า 6 เดือนฉันหายไปไหนมาจำเป็นอย่างงั้นเหรอฉันก็ไม่รู้หรอกนะ ว่ามันจำเป็นแค่ไหน แต่มนุษย์กับความสงสัยใคร่รู้ก็มักเป็นของคู่กันเสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็พาเราไปสู่การค้นพบ การเข้าใจในความจริงต่าง ๆ ของโลก และดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ จนจวบปัจจุบัน โอเคงั้นถามมาถามใครนายอะนะ เย่ทำไมต้องถามนายอะนายรู้อหรอรู้ แล้วจะยื้อตั้งนานมาทำเพื่อ ก็ถ้าฉันบอกแต่แรกคลิปนี้ก็จบเร็วนะสิ เฮ้ย โอเคสรุปความจริงที่ฉันหายหัวไปตั้งหกเดือนคืออะไร ฉันมีความจริงให้นายเลือกสองทางยาสองเม็ดนี้บรรจุความจริงคนละแบบไว้นายกินเม็ดไหนเม็ดนั้นก็จะเป็นความจริงของนายไปเลย คือถ้าตามเรฟเฟรนซ์นี่ฉันต้องไม่เลือกเม็ดน้ำเงินใช่ไหม ริงของเม็ดสีน้ำเงินก็คือ จริงๆแล้วนายเป็นกุญแจที่ไขความลับของจักรวาลการเดินทางด้วยทางแมชชีนของนายทำให้เกิดความบิดเบือนของมิติคู่ขนาน ตัวนายจากหลายคนเป็นไปได้ออกตามล่าตัวนายเพื่อหยุดยั้งการมาถึงของจุดสิ้นสุดเวลา จนเกิดเป็นสงครามระดับกาแล็กซี่ สุดท้าย สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาผู้ซึ่งทำหน้าที่รักษาการคงอยู่ของมิติความเป็นจริง จึงจัดการลบเรื่องราววุ่นวาย และลบความทรงจำของนาย เพื่อจบปัญหาทั้งหมด เป็นความจริงที่เพิร์เจอร์ชะมัดเลย แค่ฟังดูก็รู้ว่าอ่านการ์ตูนดูซีรีส์เยอะเกินนะฮะ ส่วนความจริงของเม็ดสีแดงก็คือ จริงๆ แล้วนายก็แค่ตัวการ์ตูนที่ถูกวาดขึ้นมาด้วยมาสปากกา จากคนคนหนึ่งที่พยายามจะใช้ชีวิตที่มีความสุขท่ามกลางสังคมที่มีแต่เรื่องไม่แฟร์มาให้เสพทุกวัน โดยนอกจากต้องหาเงินเลี้ยงชีพไม่พอกินยังต้องคอยกังวลเรื่องโรคระบาดและล่าหาวัคซีนซึ่งไม่ใช่หน้าที่ ผู้บริหารที่ไม่ได้เลือกมาก็เอาแต่ทวงบุญคุณกระทำตัวทุเรศไปวันๆจึงพยายามผลักดันตัวเอง และมองข้ามปัญหาที่ทำให้ใจหดหู่ทั้งที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันก็เห็นอยู่ทนโทษสรุปก็คือที่นายหายไป6เดือนเพราะเขาไม่ได้เสพข่าวกันมวลจนน้อยแดดแล้วก็ไม่ได้วาดนายขึ้นมาแค่นั้นแหละ เข้าใจแล้วว่าคนเขาหยิบเม็ดสีน้ำเงินกันทำไมในเดอะแมทริก